ับในเรื่องของการส่งเสริมการทำงานนะครับ การจัดห้องการจัดที่นั่งเพื่อส่งเสริมให้เขาได้ได้มีการพัฒนาศักยภาพที่เต็มที่อันดับแรกเนี่ยนะครับเราก็ต้องมามองถึงการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ ของคนพิการนะครับว่าเขาเข้าแบบไหนอย่างไงได้สะดวกแล้วนะครับ อันนี้ก็คือเราในฐานะผู้มีประสบการณ์เนี่ยเราก็จะบอกได้เลย แต่บางอย่างเราไม่สามารถที่จะบอกได้ ก็คือว่าเขาจะชอบแบบไหนนะครับในการที่จะเวทีพูดคุยกันบ้าง ถึงแม้เราจะเราจะเห็นอยู่แล้วว่าจะต้องทำแบบนู้นแบบนี้ต้องให้เขามีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่ในการทำงานนะครับ นี่คือหนึ่งตัวอย่างว่าเราก็สามารถที่จะจัดทรัพยากรนะครับจัดพื้นที่ให้น้องคนพิการมาพัฒนาศักยภาพได้ ส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิของเราก็คือเป็นสโมสรคนหางานนะครับ ดังนั้นคนหางานที่จะมาเตรียมความพร้อมมาประเมินหรือพัฒนาศักยภาพนะออกไปสู่สถานประกอบการอันนี้ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่จะมาพัฒนาศักยภาพหรือมาเรียนรู้ได้ มันก็เหมือนกับเป็นที่ทำงาน ก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือใช้คอมพิวเตอร์ได้ แล้วก็ฝั่งทางนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีกระดานมาเพื่อเรียนภาษาอังกฤษนะครับเพื่อโดยชาวต่างชาติอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งย่อยๆ ที่เราทำให้เห็นว่าเราก็พยายามให้น้อง ๆเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของเขานั่นเองครับ